ก่อนค่ะก็จะฉีดยาชาตรงจุดที่หมอจะร้อยไหมเข้าไปนะคะ ซึ่งเข็มที่ใช้เนี่ยจะเป็นเข็มที่เล็กมากๆเลยค่ะ เล็กที่สุดเลยค่ะ เจ็บไหมคะ ไม่เจ็บค่ะน่าไม่เจ็บเงี่ยงตลอดทั้งเส้นเลยค่ะเป็นไหมสักหกมิติสามร้อยหกสิบองศาเริ่มนะคะเริ่มนะคะ เจ็บไหมคะ ไม่เจ็บไม่เจ็บเนาะบริเวณที่คนไข้มีปัญหาแล้วหมออยากจะยกใบหน้าส่วนนั้นขึ้นนะคะ อยากให้มันตึงกระชับเนาะเวลาตัดเนี่ยนะคะ เราก็จะต้องมีเทคนิคเนาะเพื่อไม่ให้ไหมเนี่ยมันโผล่มาข้างนอก ข้างนอกผิวหนังนะคะ การตัดไหมที่ดีไหมจะต้องรุกเข้าไปอยู่ข้างในนะคะโอเคหนึ่งเส้นเรียบร้อยเห็นไหมคะไม่บวมนะคะ แล้วก็คนไข้เจ็บไหมคะไม่เจ็บวันนี้นะคะ ก็ถึงไหมเส้นที่สองแล้วนะคะวันนี้นะคะ หมอต้องการจะดึงยกกระชับหน้าขึ้นมาทางหน้า นั้นเนี่ยเส้นที่สองที่หมอร้อยเนี่ยหมอก็จะใช้ยกร้อยจาก ตำแหน่งที่สูงขึ้นมานิดนึงนะคะ เพื่อจะให้สามารถยกได้ทั้งทั้งใบหน้า